สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้เราก็กลับมากันกับการโปรแกรม Scratch ลูกในภาษาไทยนะครับ วันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับบล็อกต่างๆ แล้วก็ผมก็จะมาโปรแกรมให้ท่านดูนะครับ ถ้าใครชอบวิดีโอแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจันทิราจารนายให้คิดคอนเทนต์ทำวิดีโอสนุกสนุกแบบนี้มานะครับ โอเคนะครับ พอมาเริ่มกันเลยนะครับ scratch ทำว่า scratch ไรโอเคนะครับ เรามาลองเข้าเนื้อหา ท่านคิดว่า scratch คืออะไร Scratch คือโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมหรือเป็นโปรแกรมชนิดหนึ่ง ที่ใช้อนิเมตตัวละครนะครับ มันต่างจาก อันต่างจากแอปอื่นยังไง Scratch คือโปรแกรมที่ไม่ต้องใช้ ที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เทคนิค ไม่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการโคดดิ้งคุณก็สามารถทำได้มีวิดีโอหลากหลายมากมาให้คุณได้เรียนรู้ ตอนนี้คุณไม่ต้องไปสนใจว่า จะสมัครนี้สัคตอนนี้คือ เดี๋ยว ตอนนี้คือโค้ด ที่ผมทำมาตรงนี้คือถ้าตรงนี้คือ เป็นบล็อกที่ต้องใช้ควบคู่กับบล็อกอื่นๆอย่างเช่นแต่ผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับบล็อกอื่นๆ ก็เช่น f o r w v e r คือบล็อกที่เอาไว้ ตลอดไปเป็นบล็อกที่เอาบล็อกไหนมาใส่มันก็ตลอดไป วันนี้ผมก็จะทำให้ตัวละครนี้ หมุนแล้วเด้งตรงนี้ เด้งตรงนี้ หมุนไปเรื่อยๆจนกว่าว่าผมจะกดปุ่มคลิกอีกรอบ มันก็จะหยุด ซึ่งผมก็ได้ โปรแกรมนะครับ พอผมเปิดกดปุ่มนี้หน้าที่ของ stop ก็คือ หยุดทุกอย่าง นะครับ แล้วคุณอยากได้เสียง ใช่ไหมครับนี่ก็ play sound แล้วก็กดไปที่ซาวนะครับ แต่ว่าเราก็จะกด add s า u นะครับ แต่ว่าซาวที่ผมจะใช้ตอนนี้ ก็คือเป็นซาวของ เราก็ใช้เป็นวอล e x ฟิก็ แล้วก็กดอันนี้มานะครับ แล้วก็ไม่มีอะไรมากครับก็กลับไปที่โค้ดแล้วก็เปลี่ยนเป็นฟุตสเต็มครับ แต่ที่ผมเลือกมาตรงนี้ก็เราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องฉากเอานะครับ เอาเป็นว่ารู้คร่าวๆพอแล้วกันนะครับ ว่ามันทำอะไรได้บ้าง กดหยุดยังไง ซึ่งตอนนี้เราก็จะมาคุยเกี่ยวกับโปรแกรมนะครับว่าเอาจะโปรแกรมมันได้ยังไง การโปรแกรมมันก็ไม่ยากเลยครับ